ต่อมานะครับเราก็มาดูวิธีการทำงาน Google Drive บนโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ แล้วก็การทำงานเบื้องต้นนะครับ ในส่วนของตัว Google Drive บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์พกพานะครับ เริ่มต้นนะครับ เราต้องติดตั้งตัวโปรแกรมตัว Google Drive ในโทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปใช้งานในส่วนของตัวไดนะครับ สำหรับหน้าจอการทำงานของตัว Google Drive นะครับ ก็ในส่วนของด้านล่างนะครับ ก็จะมีเมนูอยู่ด้วยกัน 4 เมนูด้วยกันนะครับ เมนูแรกก็คือเป็นรูปหน้าแรกนะครับ ก็จะแสดงงานทั้งหมดนะครับ ที่เราเปิดใช้งานล่าสุดนะครับ แล้วก็เมนูรายการติดดาวนะครับ อันนี้ก็เป็นงานที่เราได้ติดดาวเอาไว้นะครับ ก็มาแสดงในส่วนของตรงนี้ ถัดมาก็จะเป็นรายการที่มีการทำงานร่วมกันอยู่นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟล์นะครับทั้งหมดนะครับของเราที่อยู่ใน Google Drive นะครับสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเพื่อดูเมนูการทำงานนะครับอ่าก็จะสามารถดูในส่วนของล่าสุดนะครับ แล้วก็ไฟล์เอกสารแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็ทางขยะแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับ ซึ่งเราสามารถจะเข้าไปตั้งค่าการใช้งานได้นะครับ สำหรับในส่วนตั้งค่าที่จะแนะนำนะครับ ก็จะเป็นส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็ในเรื่องของการโอนถ่าย ไฟล์ข้อมูลนะครับ ซึ่งเราสามารถจะกำหนดได้ว่า เราต้องการที่จะโอนถ่ายไฟล์ข้อมูล ผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะครับ ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับ ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับ ก็เป็นในเรื่องของการจัดการบัญชีนะครับ ซึ่งในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มบัญชี Google นะครับ หรือจะเป็นบัญชีของหน่วยงานองค์กรนะครับ เราสามารถจะเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตรงนี้ ก็ให้เราใส่บัญชีอีเมลไปปกตินะครับ